สำหรับประโยค你们想要买什么แปลว่าพวกคุณต้องการซื้ออะไรคะคำว่า你们แปลว่าพวกคุณคำว่า想แปลว่าอยากจะคำว่า要แปลว่าต้องการคำว่า买แปลว่าซื้อคำว่า什么แปลว่าอะไรสำหรับประโยค我想买一件男士的蜡染衬衫แปลว่า ผมต้องการซื้อเสื้อบาติกหนึ่งตัว คำว่าหัว แปลว่าฉันหรือผม คำว่า想แปลว่าอยากจะ คำว่า买แปลว่าซื้อ คำว่า一件แปลว่าหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งอัน คำว่า男士แปลว่าผู้ชาย คำว่า的แปลว่าของ คำว่า大染แปลว่าบาติก คำว่า 衬衫แปลว่าเสื้อเชิ้ต